มาถึงช่วงเวลาพิเศษนะคะกับสิ่งดีๆที่อยากจะมาบอกกันนะคะ เพราะว่าในช่วงนี้เรามีสามสาวที่จะบอกบอกเคล็ดลับนะคะว่า จะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะ กับการเป็นคุณแม่รวมถึงรายได้ที่น่าสนใจมากๆแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตามนะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะข้างๆ ดิฉันคุณแม่ กิ่งนะคะ ตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่นะ ลูกสองคนค่ะแปดขวบกับสองขวบค่ะ แต่คุณดูแลตัวเองได้ดีมากคุณคุณไปบอกว่าไม่มีลูกเด็วฉันก็เชื่อนะคือที่มาของการที่ว่า อยากจะดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะเริ่มต้นจากการทำผลิตภัณฑ์ ใช่ค่ะตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้เป็นสมุนไพรค่ะที่ช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกาย แล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพของคุณแม่ ผู้หญิงที่เป็นแม่แล้วโดยเฉพาะค่ะคะในตัวสมุนไพรก็จะมีสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของบำรุงน้ำนมด้วย แล้วก็เรียกว่าขับน้ำคาวปลาด้วยสำหรับคุณแม่หลังคลอดอะค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงโลหิตอะค่ะให้ร่างกายเนี่ยมันฟื้นตัวได้ไวหลังจากที่เราคลอดลูกอะค่ะ พี่บุ๋มพูดง่ายว่าเป็นผู้หญิงกินได้หมด กินได้หมดแต่คนที่มีปัญหาเนี่ยค่ะคะจะเห็นผลชัดเจนมากกว่า ยิ่งคนที่คลอดใหม่ๆอะค่ะ บางคนเนี่ยหลังคลอดนะคะ น้ำนมไม่มีพวกอาการปวดเมื่อยตอนที่เราตั้งครรภ์น้ำหนักขึ้นเยอะใช่ไหมคะตัวยาสมุนไพรที่เราทานเนี่ยค่ะมันก็จะไปช่วยบำรุงปรับสมดุล ปรับสมดุลท่าสมดุลร่างกายภายในค่ะ อาการต่างๆ ก็จะดีขึ้นมันก็เลยจะเหมาะสำหรับคนที่มีอาการเยอะก็เห็นผล มันก็จะได้เห็นความแตกต่างค่ะ ในนี้ใส่อะไรไว้บ้างคะประกอบไปด้วยสมุนไพรมากกว่า 30 ชนิด ในสมุนไพรหลัก ๆ ก็จะมีอ่าเป็นเจตมูลเพลิงแดง อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับระบบธาตุไฟโสมสมเกาหลีพริกไทยดำก็จะช่วยในเรื่องของพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนค่ะพี่บุ๋มมันทำให้ร่างกายเราอบอุ่นบำรุงเลือดให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ตัวน้ำนมราชสีที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงน้ำนมคุณแม่ด้วยค่ะน่าสนใจมากๆ เลย นอกเหนือจากนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะแค่ให้คุณแม่หลังคลอดทานเท่านั้น คุณแม่หลังคลอดเองก็ยังมีรายได้ด้วย ใช่ค่ะ คุณแพรวบ้าง อายุเท่าไหร่คะ31ค่ะปีลูก2 คนนะคะลูกสองคนแล้วเหรอคนละทำไมถึงตัดสินใจมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็เป็นตัวแทนด้วยคะหลังจากคลอดน้องคนที่2เนี่ยเรามีปัญหาค่อนข้างมากทั้งเรื่องน้ำนม น้ำหนักค้างแล้วก็สุขภาพหลังคลอดหลาย ๆ อย่างที่ที่ตามมาหลังจากคลอดลูกคนที่2สอง ทีเนี้ยก็เลยไปเจอตัวตัวผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยค่ะ ก็เลยลองสั่งมาทานดู แต่ด้วยความที่ว่าสั่งในราคาส่งเนี่ยราคาตัวแทนเนี่ยมันถูกกว่า ทีนี้พอสมัครไปแล้วเนี่ย ก็ได้มาแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็ดึงเราเข้าในกลุ่มตัวแทน ซึ่งมีการให้ข้อมูลชัดเจนตรงไปตรงมามาก แล้วก็ศึกษาดู หลังจากนั้นเนี่ยพอทานไปแล้วตัวเราเองก็เห็นผลด้วยว่าน้ำนมเราเพิ่มขึ้นแล้วปัญหาสุขภาพต่าง ๆ มันดีขึ้นด้วย ก็เลยมาลองโพสต์ขายดูค่ะ ปรากฏว่ามันขายได้ แล้วก็ขายได้เรื่อย ๆ ก็เลยอินมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะ ค่ะ มาคุณหมอนกบ้างล่ะคะค่ะ ในในส่วนของของหมอเองอะค่ะเราก็จะมีหน้าที่ในการช่วยที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาตลอดจนแม่แม่ตัวแทน เพราะว่าทุกคนนะคะจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะนำไปบอกกับลูกค้าที่มาซื้อผ่านตัวแทนอีกทีนึงด้วยค่ะ ว่าตัวแบบการดูแลเพราะว่าเราจะไม่ได้เน้นเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์อย่างเดียว แต่ว่าเราจะเน้นในการช่วยคุณแม่ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย ใครสนใจข้อมูลอยากจะถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์หรือการดูแลตัวเองถามได้ที่ไหนคะ คือถ้าปกติแล้วเนี่ยค่ะเซิร์ช Google เจอเลยค่ะคะชื่อผลิตภัณฑ์พริมค่ะ หรือถ้าเกิดว่าถนัดเล่น Facebook ใช่ไหมค่ะคะก็เชิญพริมใน Facebook ก็เจอเลยค่ะ หรือถ้าเกิดว่าอยากได้ข้อมูลแน่นๆเลยถามหมอเลยก็แอดไลน์แอดพริมค่ะหรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่เพจพริมพรีเมียมค่ะค่ะคือของเราเนี่ยเกือบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะพี่บุ๋มไม่เคยเป็นแม่ค้าเริ่มต้นที่มาทำเนี่ยเพราะว่าเรามีโรงงานใช่ไหมคะเพราะเรามีโรงงานเราก็ชอบที่จะทานบริโภคสมุนไพรอยู่ละเนื่องจากว่าเรามาทางนี้แล้วพอเราทานแล้วเฮ้ยมันมันได้ผลดีเราชอบ เราก็เลยบอกแฟนว่าทำให้เราหน่อยแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนทำอะไรใช้กระบวนการค่อนข้างระยะเวลานานค่ะ พอทำได้ออกมาปุ๊บเนี่ย เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราอะอยากเอาตรงเนี้ยไปให้คนอื่นเขาได้กินได้ใช้เหมือนเราเนี่เลยแฮปปี้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเป็นตัวแทนนะคะ แอดไลน์แอดพิมค่ะ P R I M นะคะ หรือเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะ เสิร์ชคำว่าพิม ค่ะ สมุนไพรแทนการอยู่ไฟหรือง่าย ๆ ค่ะเล่น Facebook บ่อย ๆ นะคะ เข้าไปดูในเพจได้เลยค่ะ เป็นเพจชื่อว่า พริมพรีเมียมค่ะ P R I M P R E M I U M พริมพรีเมียมนะคะนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทั้ง 3 ท่านนะคะ ที่มาบอกเคล็ดลับนะคะไม่ว่าจะการดูแลตัวเองนะคะสำหรับคุณแม่รวมถึงช่องทางนะคะที่จะเป็นรายได้ให้กับคุณแม่ด้วยนะคะ แม่ว่าจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านแต่ก็มีรายได้ได้นะจ๊ะนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทั้ง 3 ท่านค่ะ